you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 ประเทศไทยยุค 4.0 จะทำธุรกิจอะไรก็ต้องมีเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับ นั่นแน่ถามแบบนี้นะคะแสดงว่ามีแผนทำธุรกิจใช่ไหมคะ คือเพื่อนพี่เขาเป็นเจ้าของโรงงานยางแผ่น เลยคิดว่าจะไปร่วมหุ้นกับเขาเปิดโรงงานยางรถยนต์จ้ะ ดีเลยค่ะ เพราะว่าประเทศไทยนะคะ ผลิตยางธรรมชาติได้มากที่สุดในโลก แต่ว่าเสียดายครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ยางส่วนใหญ่เนี่ยที่ส่งออกมีมูลค่าไม่สูงมาก แล้วถ้าเรานะคะสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ อย่างเช่นยางรถยนต์นะคะก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางธรรมชาติที่เราผลิตได้ค่ะ นี่ไงจ้าพี่เลยปรึกษาเปิ้ลไง ว่ามีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไหนช่วยพี่ได้บ้าง ได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะมีนักวิจัยไทยได้ร่วมกับภาคเอกชน วิจัยแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางล้อค่ะ จะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ เอ็มเทคสวทชร่วมกับบริษัทเอกชน ช่วยกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านยางล้อมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเน้นการวิจัยพัฒนา2เรื่อง คือการพัฒนายางล้อสมรรถนะสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อผลิตยางเรเดียลประหยัดพลังงาน และไม่ส่งเสียงดังสำหรับรถบรรทุกเล็ก 4ล้อและการพัฒนายางล้อตันสมรรถนะสูง พื่อผลิตยางล้อตานประหยัดพลังงาน และมีความทนทานสูง ใช้กับรถฟอกลิฟต์เพื่อขนของในโกดังสำหรับอุตสาหกรรม องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียางล้อที่พัฒนาขึ้นนี้ สวทช ได้นำไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางล้อไทยค่ะ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแผนธุรกิจสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจของประเทศต่อไปค่ะ ว้าวว้าวว้าว อ้โห สุดยอดมากๆเลยนะครับ ประเทศไทยผลิตยางธรรมชาติได้เองเป็นจำนวนมากแล้ว นักวิจัยไทยยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงอย่างยางล้อได้อีกด้วย ใช่แล้วล่ะค่ะ นอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่น้ำยางธรรมชาติของไทยแล้วนะคะ ยังช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางล้อจากต่างประเทศได้อีกด้วย ฟังแบบนี้นะครับเรื่องเทคโนโลยีพี่ก็หมดห่วงแล้วจ้าเหลือแต่เรื่องทุนเนี่ยเออเปิ้ลสนใจมาร่วมหุ้นกับพี่ไหมเอาแบบจริงจังเลยนะคะพี่สนใจค่ะ 90-10ดีไหมคะ 90 10โอ้ย สบายมากจ้ะ ไม่ใช่ค่ะพี่90 10ร้อยหนึ่งไปเลยไหมล่ะขอขึ้นค่ะ